สวัสดีค่ะ วันนี้จะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม Meta Trader 4 ของบก FBS นะคะ เดี๋ยวยังไงเนี่ย เดี๋ยวจะแปะลิงก์โหลด MP4 ไว้ด้านล่างให้นะคะ ก่อนอื่นเนี่ยเราก็เข้าหน้าเว็บไปเลย ghfb.com trading slash platform เสร็จแล้วเนี่ย เราก็มาเลือกว่าเราจะ สำหรับ Windows iOS Apple Store Android หรือว่าลองเทรดออนไลน์นะอันนี้จะมาติดตั้งในรูปแบบของ Windows นะคะ แล้วก็คลิกเข้าไปเลย หลังจากนั้นก็รอให้โปรแกรมมันโหลดเนี่ยค่ะก็จะมีด้านล่างพอโหลดเสร็จแล้วเราก็ทำการกด คลิกขึ้นมาแล้วก็ทำการรัน แล้วก็คลิกที่ yes หลังจากนั้นก็มาที่ yes ฉันเห็นด้วย ก็ next ค่ะ ปิดไปเลย หลังจากนั้นเราก็รอ รอดาวน์โหลด เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า finish ขึ้นมาแล้วก็กดเริ่มต้นเลยค่ะ แล้วก็รอ หลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาเป็นกระพริบกระพริบอย่างเงี้ยแล้วก็คลิกเข้ามา เราก็ทำการเลือกใส่โปรแกรมพาสเวิร์ดแต่อันนี้ก็ยังไม่ใส่นะคะ เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตั้งค่าอ่ะตรงนี้ให้เป็นอตอนการตั้งค่ากราฟเนาะตอนแรกเนี่ยเปิดหน้ากราฟมาก็จะเป็นรูปแบบนี้ เราก็มาทำการตกแต่งกราฟให้มันสวย ก็คือคลิกขวาเสร็จแล้วก็มาที่กริดเพื่อให้ที่มันเป็นเส้นเนี่ย หรือว่าใครจะใส่ก็ได้ค่ะเนี่ยแต่อันนี้ก็ไม่ใส่เนาะก็ไปที่นี่กริดแล้วมันก็จะหายไปเสร็จแล้วก็มาตั้งค่าค่าสีของกราฟแท่งเทียน ก็อันแรกฮัลโหลครับครับมีใครได้ยินไหมเอ่ยหออครับ หลังจากนั้นนะคะ ก็มาเป็น อันนี้ก็จะเป็นแบบเดิมก็ได้หรือว่าใครอยากที่เป็นสีเป็นสีนะคะแต่อันนี้ก็ให้มันเป็นสีดำมาดีแล้ว แล้วก็นี่ก็คือเศษเส้นด้านข้างเนี่ยนะคะเนี่ยใครชอบสีอะไรก็ลองใส่ แต่อันนี้ก็ให้มันเป็นสีดำเออสีขาว เพราะว่ามันก็ดูสบายตาดี หลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นกิบที่เราออกเมื่อกี้ก็ไม่ต้องตั้งค่าก็ได้แล้วก็บาร์อัพนี่ก็เราก็ใส่ให้มันเป็นสีเขียวบาร์ดาวก็ใส่ให้มันเป็นสีแดง บูแคนเดิลแล้วก็ให้ใส่ให้เป็นสีเขียว แล้วก็แบก็คือถ้าสว่ามันต่ำก็ใส่เป็นสีแดงหลังจากนั้นก็เป็นรามกินเลขรามเนี่ยค่ะ ดูแบบก็จะสวยงามเหมือนกับที่เราสามารถดูได้ง่าย อย่างนี้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวถ้ายังไงมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะ เดี๋ยวจะมาสอนให้ใน วิดีโอต่อๆไปค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ